เฮ้ยเอาเรื่องจัดอ่ะเฮ้ยเร็วเรื่องจัดเลยไปต่อนี่รออะไรอ่ะ เอ้าขาบอเไรขับอะไรเกมเขาจะเลิกแล้วเนี่ยโอเคครับผมก็ขอกร ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้อยู่กับบบหนึ่มนาเกลือนะครับผมอ่ะและตอนนี้เราอยู่ในเกม The Great Ice Space Ice Space นะครับผมอยู่ในค่ายของ PG Slot นะครับผมหรือ Slot PG Slot PG ล่าสุด นะครับผม โอเค ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หนุ่มนาเกลืียกันด้วยนะครับผม วันนี้ ทรงดูง่วงๆนะผมไม่ได้นอน กูไม่ได้นอน ตีหนึ่งตีสองดูนาฬิกาทีมันไม่ยองกุยเก็บเป็นโรงเลี้ยงไอสัตว์ อืมเอาแล้วเพิ่งเริ่มเลือนแล้วนะผม โอเค ก็วันนี้เรามาที่ทุน 400 บาทนะครับผมคำเตือนนะ คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่เล่นตามนะครับผม ปากกันที่แบบสิบห้าก่อนเลยครับ ผมไปเอาบังเติมวอมคอก่อนวอมโอเคไลท์ เออเรียบร้อยเรียบร้อยทีเดียวทีเดียวเพื่อนทีเดียวอบเกินโอเคเรามาที่ทุน400บาทนะครับผม ขออนุญาตจิบน้ำซาสักแป๊บหนึ่งนะครับ น้ำซา สักกรึบสองกรึบ โอเคเราไปที่ออโต้ ก่อนก่อนมันนี่เต็มเอาเฮ้ยอุ้ย โอ้โห เหลือสี่รอบครับผมยังไม่ได้ส่งติงหีแตกอะไรเลยเอาบันเติม โอ้ โอ้ยจะร้องไห้ทำมากูเกินไปวะทำมากูเกินไป ถ้าหน้ามืดๆก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าไฟเสียนะ โอ้โห อืม ียใจที่สุดเลยไฟเสียทุกคนจะไม่ได้เห็นหน้าหล่อเราของผมแล้วเอามาดิเติมทีเดียวเพื่อนทีเดียวเออมาสิมาสิมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวบาร์ดรีสเปนเออมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวขอต้อขอต้อเถอะกูขอเออ เอาเรื่องจ้าระคนั้น้อๆเอาเรื่องจ้าเลยเอาห้วยห้วยเออเอาบริเติมเลยครับผม อย่าละ อย่าว่าขอร้องนะโอ้โหอะไรวันนี้โบนัสสองร้อยกำไรห้าสิบอ้าว ข้างจากุกมันไม่ตายไปครับผมมาเป็นสิมายาวๆมาแล้วมาแล้วเอาบอลเติมโอ้ไม่ไหลเลยทุกคนเออ ห่วยห่วยซื้อแบบซื้อไม่ได้กำไรเลยบ้าบ้าเนี่ยบักปรอบบักปรอบเอ้าเข้ามาตอนนั้นเหรอวะ เกือบหลับ นั่งกันมาเคลิ้มขอดีๆแหละเพื่อนกูขอร้องละกูขอร้องละเออมาเล้วมาเลยวเสียงไม่ควรจะขาดใจตายอะ เออบันเติม อืม ขอดอกเบิ้มเบิ่มขอดอกบิ๊กวินอะเมกาวินซูเปอร์วินอะนั่นไง นั่น เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเพิ่มไปหนึ่งทีบึ้มเอาให้ มาดิมาดิมาดิเออเอาบังนี่เติม แล้วครับผม ขอได้ลไอ้เพื่อนกูขอร้องระกูขอร้องัะนั่น เรียบร้อยทรงเดิมเอาบอิเติมอุ้ยาเตามก็จะตายอุ้ยหนุ่มนายเกลือพวกข้าไม่ตายอ่ะนั่นอย่าจะพูดอย่างนี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวกูแตกกูขอร้องรับเอาเติมเลยครับผมมาสิ มาสิ come on bro come on bro ไหลไปเพื่อนไหลไปพันหนึ่งผมเลิกเลยนะผมทุนร้อยเดียวนะเอาบางทีเติมเลยครับเติมเฮ้ยคุณสี่แล้วเพี้ยนเพี้ยนเออเอาบางทีเติมเลยครับเติมเฮ้ยนี่ทุนร้อยทุกคนทุนร้อยเอาเรื่องจ้าเออมาสิมาสิ โบนัสนี้ผมเลิกเลยนะผมโอ้โหอิ่มหนำสำราญเลิกเลิกกำไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโอเค ขอปัดเศษสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผม โอเคใครชอบคลิปนี้นะผมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์เอาบอลเฮ้ยเอาบอลเติมเฮ้ย เฮ้ยอีหยังมาสู ฮ้ยเอาเรื่องจัดอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลย ไปต่อที่รออะไรอ่ะเอาเข้าบอลนะเข้าบอลอีกแก้ววาแต่เลิกเขาเนี่ยอีบ้าอยู่มาบึ้มสี่ร้อยเออ คำนวณเล็กๆ แต่คำนวณบ่อยๆคูณสามแล้วเพื่อน โอ้ชิบหายแล้วเพื่อน เออมาดิเติมเอออย่าอย่ากูขอร้องละกูขอร้องโอเค เฮ้ย กำไร โอ้กำไรกำไรพันเบอร์สองพันเลยนะผม โอ้โห โอเค ขอจบที่ 2,000 เลยนะครับ ผม กำไร2,000นอนเนาะใครชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ให้หนุ่มแนกเกลือกันด้วยนะครับผม โอเค ก่อนนี้จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมกับสวัสดีครับ